you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 จะส่งกุ้งมาให้พี่ทางไปรษณีย์อย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ค่ะพี่ป๊อก EMS เนี่ยน่าจะเป็นชื่อโรคของกุ้งค่ะ ชื่อย่อมาจาก Early Mortality Syndrome ไทยๆ สั้นๆ ก็คือโรคกุ้งไตด่วน คืออย่างนี้ค่ะพี่โรคนี้เกิดกับลูกกุ้งในช่วงเดือนแรกที่เพิ่งปล่อยลงบ่อลูกกุ้งจะด่วนตายก่อนวัยอันควร แล้วก็จะทยอยตายจนยกบ่อภายในไม่กี่วันอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า กุ้งในบ่อเป็นโรคนี้หรือเปล่า ต้องตรวจหาเชื้อค่ะพี่ ซึ่งทางนักวิจัยเรามีชุดตรวจโรคกุ้ง ที่สามารถหาเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าวิบริโอพาราฮิโมไลติคัสก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะอ่ะฮะอย่างนี้ค่ะพี่ไปชมกันเลยดีกว่า คุณวันศิกาเกียรติปฐมชัย นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดไบโอเทค สวทช พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อแบคทีเรียวิบริโอพาราฮิโมไลติคัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับตายเฉียบพลัน สาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งตายด่วน โดยใช้เทคนิคแลมป์ ร่วมกับตัวตรวจจับ DNA ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองคำนาโน ใช้เวลาในการตรวจรวมทุกขั้นตอนเพียงแค่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีความไวกว่าเทคนิคเดิมคือ PCR ถึง 100 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับเทคนิค Nested PCR สามารถนำไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก หรือฟาร์มขนาดเล็ก โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ราคาแพง ตรวจได้ในกุ้งทุกวัย รวมทั้งไข่กุ้ง ลูกกุ้ง หรือพ่อแม่พันธุ์ โดยถ้ามีการติดเชื้อ เราจะเห็นสารละลายเป็นสีแดง ที่เกิดจากอนุภาคทองคำนาโน แต่ถ้าไม่พบการติดเชื้อ เราจะเห็นสารละลายเป็นสีเทาเทคนิคนี้มีความจำเพาะสูง โดยไม่ให้ผลบวกเมื่อทดสอบกับ DNA ของแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ค่ะ ว้าวว้าวว้าวนี่ต้องติดเรททอทหารให้กับชุดตรวจนี้แล้วล่ะพี่ว่า ทำไมอะคะพี่ อ้าว ก็ตรวจได้ทุกวัยไง เห็นว่าชุดตรวจเนี้ยใช้ตรวจหาเชื้อได้ตั้งแต่ยังเป็นไข่กุ้งเลยไม่ใช่เหรอ แบบนี้ก็ต้องติดเรทชอชิงด้วยใช่ไหมคะทำไมอะเอ้าก็ชุดตรวจจะแสดงผลเฉพาะเมื่อเจอเชื้อวิบริโอพาราฮิโมไลติคัสเท่านั้นนี่คะแหมคิดได้อะสิ เอางี้อย่างนี้ เห็นว่าชุดตรวจนี้เกษตรกรเขาใช้ได้เองเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่าย เป๊ะเร็ว ช่วยลดความเสียหายเพิ่มความมั่นใจ ก่อนจะลงกุ้งครั้งต่อไปค่ะ ว้าว